เลขสวยเลยนะสี่ห้าหกเอาอย่างนี้นะโัวไวอือคูสี่สิบสามครับตรงนี้เต็มเต็มครับ โอ้โหสำหรับดอกนี้ เงินรางวัลซุปเปอร์ไมกะสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองนะ้ยเอาเรื่อง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 สำหรับเกมนี้เบ็ดต่ำสุดก็จะเป็นหนึ่งบาทนะเบ็ดสูงสุดจะเป็นอุ้ยสองพันเลยนะเกมนี้นะ มา ขออนุญาตซื้อฟีเจอร์กัอะไรเบ็ดสิบบาทห้าร้อยนะ ว่ามันจะแตกหรือเปล่านะแคปเตอร์เข้าหมดสี่ตัวนะ เกมนี้นะ จะได้แปดหมื่นนะ้าเข้าสี่ตัวนะ ซื้อล้างหัวไปก่อน ยังไง เฮ้ยจะไม่ให้กันเกิดกันเล่ไง คุณมกำเนิดอย่างเดียวเลยนี่ ไปดิเต้ตรงนี้ยังไงอืมคือทั้งสองไม่มีกุญแจนะเรื่องเอาสกัตเตอร์ เอาได้ลุ้นแล้วลงมาไม่หลงนะ อีกหมุนเดียวโอ้โหไม่มีมีไม่มีตัวให้แตกเลยโอ้โหเอ้ยเรียบร้อยไม่ซื้อแล้ว ไม่น่า ไม่น่าหมาเราซื้ออ่ะขออนุญาตไปที่เบ็ดสิบบาทแล้วกดเทอร์โบใส่ไปเลยนะ เออาเรียก แล้วไหลไปไหมไหลไป ต่อดิโอ้โหเมื่อกี้ช่องแรกไม่มานะ เอาเรื่องเลยถ้ามา บอกเลยชุดใหญ่แน่เอาเอาเฮ้ยไม่ไหลต่อค่อยไหลนะเบสิกนะ หลายๆหน่อย ขอหลายๆหน่อย เฮ้ย เฮ้ย เข้าเฉยไม่ต้องซื้อก็มานะ เต็มๆ นะเหล่านี้แปดหนึ่งสักหน่อยเถอะ รีในฟรีก็ได้นะ เฮ้ยเอ้ยอีกสี่หมุนนะโหแตกน้อยจังคูณสี่มาเคมาแบบนี้ไหลต่อมีไหลนะโอ้โหเฮ้ยคูณยี่สิบเอ็ดมีหรือเปล่าโอ้โหไม่มีนะองศาเข้านะ เสียดายอ่ะ โอ้โหเลยไปกันต่ออีกยี่สิบหมุนเลยอะตลอดเดี๋ยวจะลวกนะมาดูกันนะ เฮ้ยเต็มมาแล้ว เต็มเต็มกระดานมาแล้วเฮ้ย เฮ้ยถูสีก็ไปสี่สิบครับ ยถูกเมื่อกี้ไม่น่าห้าเลยตอนเปิดหัวเอ้า โอ้โหเว้ยกำลังจะบอกว่าไม่น่าห้าเลยตอนเปิด เปิดหัวซื้อบีสปินไ่นะโอ้โหเ้ยมา เฮ้ยคูณแปดเข้าไปแล้วแต่ยังไม่มีตัวให้จ่ายนะฮะมาแล้วนะ ไหลหรือเปล่า ยังไม่ไหลอีกนะ มีอีกไหมไหลอะลงไปหุยจะได้สามตัวได้ลองหกมีได้นะนึกว่าจะได้สปินเพิ่มนะหูตรงนี้คูณสิบสี่ลงเข้าไปเต็มๆนะมันบอกี้เงินรางวัลซุปเปอร์ไมกะห้าร้อยสี่บาทนะหนูยอาเรื่อง ซื้อเลยอะยังโดนอยู่นะ หมด โกงคนได้ครับสำหรับดอกนี้เงินรางวัลรวม 576 นะ ไป ไปต่อละหลายอ่ะ มาดิโอ้โหผมขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะไปที่เบ็ด อืมยี่สิบนะ ไปห้าสิบหมอยจัดไปเต็มเต็มครับไป เฮ้ยเดือนยี่สิบเราเรื่องว่ะเปิดหัวมาโชช้าโชช้าเลยไหลไหม ไม่ไหลอีกแล้วอ่ะไม่ค่อยไหลเลย ่อยช้าช้าหน่อย ช้าช้าช้าช้าช้าช้าหน่อย ไปทางนั้นโอ้โหไม่มีไหลงานไม่ดอกเลยหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้ลุ้นป่ะยังยัง ยังไม่เข้าอีกคูนห้ามาคูนห้ามาอันนี้เอาเรื่อง เฮ้ยถามจริงอืม เออโอ้ยไเบ็ดยี่สิบเอาเรื่องนะเนี่ย ทำเล่นไปเนี่ย ต่อดิ ไปดิฮึบมา เชิบลงมาอีกแล้ว เชิบอ้ยเฮ้ย ได้ลุ้นเฮ้ยโอ้ได้ลุ้นต่อครับดอกนี้เรียบร้อยผมว่าไม่รอดอ้าวยังไม่ลงเฉย เอ้า ลงสุดท้ายพอดี โอ้โหท่านผู้ชมสุดจริง ดอกนี้วง่เรื่องแล้วแปดหมุนไป โอหโหดิคูณสิบหกไปแล้ว ตัวจ่ายมีหรือเปล่าตัวจ่าย โอ้โหคูณสามสองไปแล้วอ่ะตัวจ่ายไม่มีอ่ะ โอ้โห โอ้โหเว้ยตัวจ่ายขอเต็มเต็มขอเต็มเต็มโอ้โหคูณสามสิบห้าแล้วอ่ะท่านผู้ชม เฮ้ย ขอขอเต็มเต็มขอเต็มเต็มเฮ้ยถุงมือช่องแรกอะถุงมือช่องแรกลงมาเลย ตึ้งตึ้งหูยังนะยังไม่ลงนะคูสามสิบแปดเข้าไปแล้วนะหอสำหรับดอกนี้ เงินรางวัลก้อนโตสี่ร้อยห้าสิบหกนะ เลขสวยเลยนะสี่ห้าหกนะเมื่อกี้นะ เอาไว้ คูณ43ครับ ดอกนี้เต็มเต็มครับ โอ้โหสำหรับดอกนี้ เงินรางวัลซุปเปอร์ไมกะ3,182นะเงินรางวัลรวมทั้งหมด 4,210 บาทนะโอ้ย ใบต่อครับ อีก 10 หมุนครับ เอ้าไหลครับคูณเท่าไหร่ คุงเจ็ดครับโอ้โหตรงนี้เงินรางวัลก็อรงห้าร้อยสิบแปดนะโอ้เขาเล่นไหลอ่ะไหลอ่ะออกเลยโอ้มาแล้วครับเขามาแล้ว คูณสองเข้าไปโอ้มโอ้ยอย่างนี้เจ็บได้อะแล้วสองไม่นะเอ้าเอ้า บึ้มเลยนี่ นึกว่าสเก็ตเตอร์จะมาอีกเอาุนแรกครับผมไม่ลงนะ เออคุณสามเข้าไปครับคุณสามเข้าไปนะโผหมดแล้วอุ้ยผมมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่พันฝ่านะอุ้ยบวกมาเยอะนะเนี่ย ผมต้องขอตัวก่อนดีกว่าได้แล้วต้องถอนนะ ต้องมีลิมิตให้ตัวเองนะ ส่วนใครที่อยากให้ผมเล่นเกมไหนทำคลิปแบบไหน คอมเมนต์มาบอกผมได้นะ ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ ก็ฝากกดไลค์ กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้นะปั่นสลับมือหนึ่งขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ